การตกแต่งรายละเอียดของสินค้าด้วยลอริคิดลอริคิดเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการตกแต่งในหน้ารายละเอียดสินค้า เพื่อดึงดูดให้ลูกค้าสนใจสินค้ามากยิ่งขึ้น สร้างความแตกต่างให้กับสินค้าในร้านกับร้านอื่น ๆ ได้ ประกอบด้วยโมดูลสำเร็จรูป ทั้งโมดูลข้อความ รูปภาพ ตาราง ตลอดจนเทมเพลตสำเร็จแบบต่างๆ ให้เลือกหลากหลายรูปแบบ มีขั้นตอนการใช้งานที่ไม่ยาก ดังต่อไปนี้ ปกติ หากยังไม่มีการใส่ข้อมูลสินค้าในส่วนของ l o r i k i t รายการสินค้าจะแสดงข้อมูลชื่อสินค้า ราคา และรูปภาพ เมื่อเลื่อนสกอร์บาร์ลงมาจะแสดงเพียงรายละเอียดเล็กน้อย ตามข้อมูลที่กรอกในตอนต้น ดังนั้น เมื่อเราต้องการจะเพิ่มเติมข้อมูลสินค้าในส่วนลอริคิดเราจะกลับไปหน้าหลักของสินค้า จนปรากฏหน้าจอภาพรวมของสินค้า จากนั้นจึงคลิกที่ เปลี่ยนสถานะ และคลิกแก้ไขรายละเอียด เลื่อนสกอร์บาร์ลงมายังส่วนรายละเอียดสินค้าแบบเต็ม คลิกที่ lorikeet และคลิกที่เครื่องหมายบวก การสร้างรายละเอียดสามารถเพิ่มข้อความรูปภาพ ตาราง หรือเลือกจากเทมเพลตที่มีอยู่แล้ว หน้าที่นี้จะอธิบายแบบสร้างเองอย่างง่าย ด้วยการเพิ่มรูปภาพ โดยการคลิกที่ภาพ และคลิกที่สัญลักษณ์รูปภาพ คลิกภายในพื้นที่สัญลักษณ์รูปภาพ และคลิกที่แก้ไข เลือกไฟล์รูปภาพจากเครื่องคอมพิวเตอร์ ภาพที่แสดงสามารถย้ายตำแหน่งและปรับขนาดของรูปภาพ ได้ตามสัดส่วนที่ต้องการ หากต้องการเพิ่มข้อความ คลิกที่ข้อความ จะปรากฏช่องข้อความ ให้กรอกข้อมูลในช่องข้อความดังกล่าว หรือจะคัดลอกข้อความจากที่ใดที่หนึ่งมาวางก็ได้ สามารถจัดรูปแบบของข้อความ เช่น การกำหนดชนิดของตัวอักษร ขนาดตัวอักษร รูปแบบตัวอักษร การจัดตำแหน่งตัวอักษร ตลอดจนเลื่อนหรือย้ายไปวางในตำแหน่งที่ต้องการได้ สามารถคลิกที่เครื่องหมายบวก เพื่อเพิ่มพื้นที่สำหรับการตกแต่ง คลิกเลือกโมดูลข้อความหรือภาพ ตกแต่งหน้าแสดงผลรายละเอียดสินค้าจนเป็นที่พึงพอใจ แล้วคลิกที่ บันทึก หลังจากบันทึกแล้ว สิ่งที่แสดงในหน้าสินค้าจะเป็นไปตามที่ตกแต่งไว้ และสามารถคลิกที่ลอริคิดคลิกเพื่อใส่และตกแต่งรายละเอียดสินค้าที่นี่ หากมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขต้องคลิกที่บันทึกทุกครั้ง และหลังจากมีการบันทึกในส่วนของการทำลอลิคิสแล้ว จะต้องคลิกที่ publish เพื่อบันทึกและสั่งเผยแพร่บนเว็บไซต์อีกครั้ง การเรียกดูรายละเอียดสินค้า เมื่อมีการเพิ่มหรือแก้ไขข้อมูล โดยกลับมาหน้าหลักของสินค้า แล้วคลิกที่ชื่อสินค้าที่ต้องการจะดู ระบบจะแสดงรายละเอียดสินค้าหน้าต่างใหม่ขึ้นมา เช่นเดียวกับการเรียกดูก่อนหน้านี้ แต่เมื่อเลื่อนสกอร์บาร์ลงมา จะเห็นรายละเอียดสินค้า ที่ได้ใช้การตกแต่งแบบลอริคิดเพิ่มขึ้นมา นอกจากการเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายละเอียดสินค้าแล้ว ยังสามารถสำเนารายการสินค้า การจัดการรูปภาพสินค้า หรือแม้แต่การลบสินค้าที่ไม่ต้องการออกจากระบบได้ จะเห็นได้ว่าการเพิ่มรายการสินค้าก็ไม่ได้ยุ่งยากซับซ้อน ถึงตอนนี้เราสามารถลงรายการสินค้าที่ต้องการขายใน Lazada จนครบรายการที่ต้องการ ทั้งยังสามารถลงชื่อเข้าใช้ภายหลัง เพื่อมาเพิ่มรายการสินค้า เปลี่ยนแปลงแก้ไข หรือ ลบรายการสินค้าออกจากระบบได้ตลอดเวลา